รักเธอมากมายไม่ใช่รักกันแค่เพียงในชาตินี้เก็บอาการไว้จนในใจห้ามไม่อยู่อยากบอกให้รู้บุญใหญ่นี้เพื่อเธอ ไม่ใช่บุญเล็กจริงๆขัดมาด้วยหัวใจอยากบอกไว้เพื่อเธอนั้นจะได้รู้ ไม่ใช่